สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับ ก่อนที่เราจะออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ในยุคใหม่ได้ เราควรจะต้องรู้ก่อนครับว่าการสภาพของสังคมในยุคใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้าง และการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดการเรียนรู้นี้อย่างไรนะครับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกเลยครับผมก็คือเรื่องของการดำรงชีวิตในสังคมนะครับสังคมยุคเดิมนั้น เราจะเจอกันในสถานที่และเวลาที่เรานัดหมายมาเจอกัน นั่นก็หมายความว่าเวลาที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็คือต้องเกิดขึ้นในเซตติ้งหรือในชั้นเรียนเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้คนเราเรียนรู้ได้นะครับในขณะที่โลกยุคใหม่ก็คือศตวรรษที่ 21 นั้น เราจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่ในเรื่องของสถานที่เท่านั้น แต่มันจะตอบสนองในเรื่องของที่เป็น global มากขึ้น นั่นก็หมายความว่ายังไงครับ space เราจะไล่ข้อจำกัดครับทั้งคนทั้งเวลาและก็สถานที่ สิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน และก็เปิดโอกาสในการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เรื่องที่ 2 ก็คือเรื่องของไฮเทคโนโลยีที่เอาเข้ามาใช้ในปัจจุบันนี้ครับ เทคโนโลยีแต่เดิมนั้นเป็นเครื่องทุ่นแรง เป็นเครื่องที่ถูกใช้เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีมีความชาญฉลาดอย่างมาก เราจะได้ยินคำนี้ครับ คำว่าคอมพิวเตอร์ human interaction ก็คือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถที่จะตัดสินใจและก็เรียนรู้แบบคนได้ เราจะเห็นครับว่าในปัจจุบันนี้การทำงานในโรงงานเนี่ยใช้คนน้อยมาก และก็ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดเหล่านี้เข้ามานะครับ แล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนลดกำลังผลลดกำลังภาคการผลิตได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับก็มีผลอย่างยิ่งที่ทำให้คนต้องชิปตัวเอง หรือต้องมีทักษะขั้นสูงกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ประเด็นที่ 3 ก็คือเรื่องของโลกที่เป็นโลกสังคมดิจิทัล สังคมดิจิทัลเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน ในว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม เราจะสังเกตครับว่าปัจจุบันเนี่ยอะไรก็ต้องรวดเร็ว อะไรก็ต้องทันทีทันใด แล้วก็สังคมรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนกับเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นถูกให้ความสนใจกับสังคมในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่พอมันผ่านไปมันก็ผ่านไปเลย ที่เราเรียกว่าสังคมวุ่นวาความรวดเร็วนี่แหละครับ มันเป็นผลทำให้คนไม่สามารถที่จะหยุดยั้งรอ คนต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใด ผู้เรียนก็เหมือนกัน เวลาที่เราให้กิจกรรมไป เขาอดทนรอไม่ได้ที่จะได้คำตอบ หรือฟีดแบ็ทันทีจากครู เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมดิจิทัลเหล่านี้ด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 เรื่องของพฤติกรรมดิจิทัล จะเห็นเรื่องของอะไรครับเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ช็อตคัดเอาสั้นๆ เอาง่ายๆนะครับแต่เดิมเนี่ยเราจะเห็นเนื้อหาผ่านสื่อสังคมเนี่ยจะมีการสาธยายเขียนค่อนข้างยาวมาก แต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับ เราแทบไม่ไปอ่านเลยใช่ไหมครับข่าวสารทั้งหลายเนี่ยก็จะเราก็จะอ่านบริโภคแต่หัวข้อข่าวเท่านั้นเพื่อนเขียนอะไรยาวๆมาเราไม่แทบไม่อ่านเลยนะครับแล้วเนี้ยก็คือสังคมช็อตคัดนะฮะ การมีปฏิสัมพันธ์ก็ช็อตคัดมากขึ้น แต่เดิมเราก็จะมีการพิมพ์ปฏิสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันนี้เราก็แค่เข้าไปกดไลค์เท่านั้นเอง หรือส่งรูปภาพสติกเกอร์อะไร เพื่อที่จะสื่อสารให้กับคนที่เขียนข้อความนั้นได้รับรู้ว่าเราโอเคแล้วนะนะฮะ สังคมแบบก้มหน้าก็คือสังคมที่เป็นสังคมแบบเวอร์ชวลครับ ปฏิสัมพันธ์ของคนเราไม่ใช่เฉพาะแบบที่เราเจอกันในสภาพเรียวที่เจอเรียลลิสติก เท่านั้น แต่เรามีอีกสังคมหนึ่งก็คือสังคมแบบเวอร์ชวล เรามีโลกเรามีตัวตนหรือบุคคลของคนเนี่ยอยู่ในสังคมแบบเสมือนจริงด้วยในขณะเดียวกันกับสภาพปัจจุบันที่เราดำรงชีวิตอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามไม่ได้ และมีอิทธิพลต่อเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ทีนี้เรามาดูกันครับว่าชีวิตและก็เทคโนโลยีในบริบทของศตวรรษที่11นี้เป็นยังไง อันนี้เป็นผลสำรวจล่าสุดครับของประเทศไทยนะครับ เราจะเห็นตัวเลขนี้ครับว่าคนไทยเนี่ยมีการใช้หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยชั่วโมงหนึ่งถึงวันหนึ่งเนี่ยหชั่วโมง วันหนึ่งเรามี 24 ชั่วโมง เราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยหชั่วโมงต่อวันนะจะเห็นว่าเรามาใช้ชีวิตในโลกเสมือนนี่ค่อนข้างมาก นะครับในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยก็มีการสำรวจออกมาครับ Gen C Gen Y Gen X แล้วก็ Baby Boomer นะครับ จะเห็นว่าคนเนี่ยในยุคใหม่ก็คือเด็ก Gen C Gen Y เนี่ยนะครับเขาจะชอบเรียนรู้หรือชอบศึกษาผ่านสื่อที่เรียกเป็นวิดีโอเบสเป็นหลัก ส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับว่าเวลาที่เราจะนำเสนอเนื้อหาไปจากคนกลุ่มเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราควรจะทำเป็นวิดีโอออกมา อันที่2ครับโซเชียลมีเดียครับ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากเลยนะครับ ในปีนี้นะครับยูทูบเป็นโซเชียลมีเดียที่คนใช้มากรองลงมาก็คือ Facebook นะครับแล้วก็ Line นะครับทั้ง 3 อย่างเนี่ยจะเห็นว่านะครับว่าเป็นสื่อสังคมที่มีอิทธิพลอย่างมาก เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยขาดไม่ได้เลยครับ เราต้องบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรู้ของเราได้ด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นการศึกษานะครับว่าเด็ก Gen Z ก็คือเด็กยุคใหม่เนี่ยนะครับเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปฐมเนี่ยก็คือเด็ก Gen Z เนี่ยเขาชอบใช้ชีวิตมีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างนะฮะจากอินโฟกราฟิกนี่ก็จะเห็นว่านะครับเขาใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านที่โรงเรียนและก็ในสถาน ที่สาธารณะก็คือใช้แทบทุกที่เลยนะครับ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็คือเป็นช่วงภาคกลางวันมากที่สุดนะครับ แล้วก็สื่อที่เขาใช้มากที่สุดก็คือเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะครับ 95%นะครับเป็น 90%เนี่ยเป็น YouTube นะครับเด็กกลุ่มนี้เร็วมากต่อการรับรู้ข้อมูลเร็วมากต่อการใช้เทคโนโลยี เราจะออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ยุคใหม่ให้ตอบสนองคนเจเนอเรชันนี้ได้อย่างไร ต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับ ทีนี้มาดูครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา สังคมวิถีชีวิตเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาก็มาเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย ปัจจุบันนี้เราอยู่ใน education 3.0 education 3.0 เป็นยังไงครับเปลี่ยนแปลงมากเลยครับผม ผู้เรียนเนี่ยจะมาเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลาง โดยที่จะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคม ปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรการรรู้แบบเปิดปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีดิจิตอลปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยมันจะคอนเน็กกันนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมโยง สร้างความรู้และก็สร้างสรรค์ไปสู่เป้าหมายที่สำคัญก็คือ ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาได้ อันนี้ก็คือแนวคิดหลักสำคัญของการศึกษาในยุค 3.0 ประเทศไทยเราครับเป็นยังไง รัฐบาลประกาศเรื่องของ Thailand 4.0 ครับมีด้วยกันปฏิรูปด้วยกัน 3 เรื่องที่สำคัญ ก็คืออันที่1ปฏิรูปโมเดล ทางเศรษฐกิจ อันที่ 2 ปฏิรูปเรื่องของการวิจัย และเทคโนโลยี และที่สำคัญก็คือปฏิรูปเรื่องของการพัฒนาคน ผ่านการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนไทย เปลี่ยนแปลงยังไงครับ จากเดิมเนี่ยเราจะกำหนดตัวคาแรคเตอร์ของผู้เรียนขึ้นมา แล้วก็ผลิตกำลังคนเข้าสู่กระบวนการ ทำให้การเศรษฐกิจเจริญเติบโตไป แต่ปัจจุบันนี้ยุคใหม่เนี้ยเราไม่ได้ผลิตคนแบบนั้นแล้วครับ แต่เขาจะใช้วิธีการขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คือ ทำให้เศรษฐกิจเติบโต เติบโต เติบโตขึ้น แล้วคนเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับที่จะทำให้คนเนี่ยพัฒนาขีดความสามารถอย่างก้าวกระโดดได้นั่นก็เห็นว่าว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคน นะครับอะไรล่ะครับคือทักษะที่จำเป็นหากเราจะใส่ลงไปในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้จากการศึกษาเนี่ยและงานวิจัยเนี่ยก็พบว่ามี 4 ประเด็นนะครับที่ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ อันที่1ก็คือกระบวนการคิดกระบวนการคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และก็ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคน คิดอะไรล่ะครับที่จำเป็นก็คือ 1. คิดสร้างสรรค์ และก็เชิงนวัตกรรมด้วย 2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ critical thinking เนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยที่จะใช้ในการตัดสินใจ ถ้าคนเราขาด critical แล้ว ไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่เชื่อถืออะไรตามข่าวสารที่รับรู้มาโดยที่ไม่มีวิจารณญาณก็จะทำให้การตัดสินใจนั้นมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อันที่ 2 ทักษะการทำงาน ทักษะการทำงานที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม อันที่3นะครับก็คือเครื่องมือสำหรับการทำงานในยุคใหม่ อะไรที่ในสังคมยุคใหม่นี้เรามองว่าเป็นเครื่องมือ ประเด็นที่หนึ่งเลยครับ ก็คือความรู้ความรู้เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นนะครับหากเราปราศจากความรู้ เราก็ไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์งานได้ อันที่สองครับ เครื่องมือที่สำคัญอันที่สองก็คือการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น และก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานและการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญ และประเด็นสุดท้ายครับ ก็คือทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ ความเป็นพลเมือง ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเรื่องของความรับผิดชอบ ต่อตอนเอง และสังคมที่เราอาศัยอยู่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และทักษะทั้ง 4 อย่างนี้เราจะต้องถูกบูรณาการลงไปในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ ซึ่งในหัวข้อต่อไปเราจะได้มาพูดคุยกันนะครับ ในเรื่องของโมเดลและก็ตัวอย่างการออกแบบการเรียนรู้ และก็การสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะที่ลงไป หน้าตาจะเป็นยังไงต้องติดตามชมครับ